เรเริ่มต่อเติมตรงนี้แล้วนะ เอาไม้ ทำโครงด้านบนแล้วค่ะ นส่วนนี้แล้วนะวางเหล็กลดน้ำเรียบร้อย ขาดแล้ว เสร็จแล้วนะเทพื้นเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วยังไม่แห้ง